กันการถูกโจมตีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นมิตรนะคะ ควรจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ที่ทำหน้าที่คอยตรวจสอบ และก็ติดตามการบุกรุกของโปรแกรมนะคะ เมื่อพบก็จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันที แล้วก็สามารถกำจัดออกไปได้นะคะ เปรียบเสมือนยามรักษาความปลอดภัยที่มาเฝ้าดูแลบ้าน และเราผู้ใช้งานนะคะ ก็จำเป็นที่จะต้องอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสเวอร์ชันใหม่อยู่เสมอนะคะ เพื่อให้ใช้งานได้ผลดีค่ะ เรามาดูการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในแนวทางอื่นๆกันนะคะ ก็อย่างเช่นการใช้ระบบไฟวอลค่ะ เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์นะคะ ที่ทำหน้าที่คอยดักจับ ป้องกันแล้วก็ตรวจสอบการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีภายนอก ซึ่งจะรับข้อมูลที่อนุญาตให้ผ่านเข้าออกเท่านั้น หากไม่ตรงกับเงื่อนไข ก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปใช้งานได้ค่ะ และการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือการเข้ารหัสข้อมูล ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่แอบเอาข้อมูลไปนะคะ ก็จะไม่สามารถอ่านข้อมูลที่มีความสำคัญนั้นได้ เพราะมีการเข้ารหัสไว้ ดังนั้นการอ่านจำเป็นจะต้องมีการถอดรหัสข้อมูลเสียก่อน โดยการเข้ารหัสนี้ จะอาศัยสมการทางคณิตศาสตร์ ทำให้ข้อมูลที่อ่านได้ปกติ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถอ่านได้ค่ะ การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์อีกวิธีการหนึ่งนะคะ ก็คือการสำรองข้อมูลค่ะ เป็นการทำซ้ำข้อมูล ไฟล์หรือโปรแกรม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ หากข้อมูลต้นฉบับเกิดความเสียหายหรือว่าถูกทำลาย การสำรองข้อมูลนี้ ก็จะเป็นประโยชน์กับเราเป็นอย่างมากค่ะ อาจจะทำการสำรองข้อมูลทั้งระบบหรือแค่บางส่วน เก็บลงในหน่วยเก็บบันทึกข้อมูลสำรอง เช่นฮาร์ดดิสก์แฟลชไดรฟ์ซีดีลอม และหากข้อมูลที่มีความสำคัญมาก อาจจะต้องมีการสำรองข้อมูลทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์นะคะ แต่ถ้าเกิดข้อมูลมีความสำคัญน้อยลงมา ก็อาจจะสำรองแค่เพียงเดือนละครั้ง หรือนานๆครั้งก็ได้ค่ะ